ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Fish Exchange แปลงเพศปลานิลด้วยไฟฟ้า ทราบไหมครับว่าลูกปลานิลที่ฟักเป็นตัวใหม่ๆ สามารถใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนเพศได้ ซึ่งเกษตรกรนิยมแปลงเพศลูกปลานิลให้เป็นเพศผู้เนื่องจากโตเร็วและน้ำหนักดีกว่าเพศเมีย โดยจะให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ติดต่อกันประมาณ 28 วัน แต่ตอนนี้นักวิจัยได้พัฒนาวิธีแปลงเพศแบบใหม่ที่ทั้งง่ายทั้งเร็วกว่า และไม่มีฮอร์โมนตกค้างในธรรมชาติด้วยครับ สวทช ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตพัฒนาอุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยไฟฟ้าหรือ Fish Exchange ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแบบ Pulse ในการขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ปลา ทำให้สารละลายฮอร์โมนเพศ เข้าสู่ไข่ปลาได้ง่าย จึงแปลงปลาเพศเมียเป็นปลาเพศผู้ได้โดยระยะเวลาอันสั้น จากวิธีดั้งเดิมใช้เวลา 21-28 วันเหลือเพียง 15 นาทีต่อชุดเปลี่ยนไข่ปลาเป็นเพศผู้ได้สูงสุด 2,000 ฟองต่อครั้ง โดยผลที่ได้สามารถแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้ได้สูงถึง 89%การใช้ Fish Exchange แปลงเพศปลานิน ตั้งแต่ระยะไข่ปลาทำให้ลดการใช้ฮอร์โมนเพศผู้น้อยลง จึงลดโอกาสปนเปื้อนฮอร์โมนในตัวปลาและสิ่งแวดล้อมได้มากแถมฮอร์โมนที่ใช้แล้วยังนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000